เราต้องเลิกบังคับด้นยวิธีพวกนี้แล้วล่ะครับนะนะนะนะนะลุงคะ ถ้าเขาบังคับให้เราฉีดวัคซีนทุกคน เราจะมีวิธียืนยันการไม่รับอย่างไรคะอ๋อลุงก็ยอมแบบนี้มันจะไปถึงขนาดคนไหนไม่ฉีดวัคซีนจะต้องไม่ให้ขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศโอ้โห ถ้าอย่างนั้น ขออนุญาตนะครับสุภาพหน่อย กูก็ไม่ไปกูจะไปทำหอยทำไมตัวนี้ใช่ไหมครับ ทีนี้เมื่อเราไม่ไปที่ทำไงจะให้เขามาหาเราตัวนี้ครับเราต้องมีดีกว่าสิครับ ใช่ไหมฮะใช่ไหมครับ ถ้าเขามีมาตรการขนาดอย่างนั้นผมก็ไม่ไป จะไปอะไรไปละไม่ไปผมก็ไม่ได้ ข้าวบ้านผมผมก็มีกินอยู่จะไม่ห่วงทำไมอากาศผมก็มีให้ใจอยู่บ้านผม ใช่ไหมฮะเออใช่ไหมนี่วิธีคิดอย่างลุงนะฮะนะนอกนั้นก็ คงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับ ผมว่านะงั้นฉิที่เสรีภาพส่วนบุคคลอยู่ตรงไหนทีเดียครับ แต่ย้อนสิครับต้องย้อนฉีกไปแล้วเกิดฉันโง่มากกว่าเดิมทำไงวะเนี่ยไปฟ้องร้องจ่ายใครเลยเห็นไหม จะพูดว่ายังไงดีเนี่ยฉีดเข้าไปแล้วฉันไม่มีเรี่ยวแรง เหมือนเดิมทำไงเนี่ย ใครมาการันตีดีเนี่ยครับ ตรงนี้แหละครับก็จะถามหาการันตีเลยมาจะบอกให้ทราบไว้นะครับไม่เชื่อคอยดู ในกลุ่มพวกนี้ผมบอกมันจะหมด มันหมดยุควิทยาศาสตร์นะครับ มันจะมายุคถึงธรรมชาติ เข้าใจธรรมชาติ เข้าใจด้านจิตศาสตร์เข้าไปเถอะครับแล้วจะสามารถรักษาตัวเองได้ มันเหมือนกับเปลี่ยนเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนศาสตร์การเรียนรู้ของมนุษยชาติผมว่างั้นนะเปลี่ยนศาสตร์การเรียนรู้ของมนุษยชาติ เพราะมนุษยชาติเนี่ยมันน้อยกว่า300 ปี 500 ปี ที่ผ่านมาตั้งแต่กาเลิโอกาิเลโอเกิดมานษย์นะครับ วิทยาศาสตร์ก็มาครอบงำมนุษย์ก็มาถึงทุกวันนี้วิทยาศาสตร์เจริญทุกแง่ เคมีชีวฟิสิกส์ปลายสุดของเคมีก็เป็นอาวุธเคมีเข้าไปแล้วยอมรับไหมครับคำนี้ปลายสุดของชีวะ ก็เป็นอาวุธชีวภาพไปแล้ว ยอมรับไหมครับคำนี้ปลายสุดของวิชาฟิสิกส์ก็คือ อาวุธนิวเคลียร์ไปแล้วยอมรับไหมครับ ทั้งหมดคืออาวุธทั้งสิ้นเดี๋ยวนี้ใช่ไหมแล้วจะตามไปอีกทำไมล่ะ ในเมื่อเป็นอาวุธใช่ไหมโคโรนาเนี่ยบอกว่ามาจากห้องแลบก็คือ วิชาวิชาชีวะเนี่ยเอาป่ถ้าบอกว่ามาจากห้องแลบของมนุษย์ทำขึ้นมานะครับ เห็นไหมเห็นไหมครับไอ้คนทำเขาได้รับประโยชน์อ่ะ โอเคไหมเออทีนี้คนไม่รู้มีหนุ้ยนี่เนี่ยอย่างคนใครล่ะครับ ก็พลอยสูญเสียไปหมด ถามว่าใช่ไหม เป็นคำถามครับมันไม่มีทางเลือกฮะเราต้องป้องกันตัวเองเท่านั้นเองเวลานี้นะก็ช่วยกัน เพิ่มภูมิต้านทานให้เกิด เกิดขึ้นในตัวเราง่าอากาศเข้าไว้นะครับ จะได้ภูมิต้านทานนี้ขึ้นมา เอาไว้เพื่อปกป้องคุ้มครองตัวของเราเองนะแต่ละคนต้องเป็นหน่วยเป็นปัจเจกบุคคลขึ้นมาแล้วทีนี้ครับ มันเหมือนจะมันมันเหมือนกับไวรัสโคโรนามันเหมือนกับให้มนุษย์กลับมาหาตัวเอง ต้องพึ่งตัวเองต้องช่วยตัวเอง คนไหนไม่มีความคิดอย่างนี้ก็พึ่งผู้อื่นเขาเช่น ถ้าไว้ถ้าถ้าวัคซีนมาใช่ไหมไปพึ่งวัคซีน ฉีดไปปุ๊บเกิดอ่อนแอทีนี้ครับฉีดไปปุ๊บเกิดมันมันเป็นอันตรายกับเลือดทีนี้ฉีดไปปุ๊บง่วงมากกว่าเดิมนี่มันไม่เกิดขึ้นภายในวันสองวันนะครับพี่ว่า มันซึม เนี่ยเคมีมันไม่ใช่กัน ปุ๊บปั๊บนะครับ ไม่รู้ว่า ยกเว้นยาสลบเนี่ยสลบเดี๋ยวนี้ก็นาทีเดียวก็ไปเลยนะครับ ยาสลบทุกวันเนี่ยครับ ปัดเข้าแค่จมูกเนี่ย พัดไปสอง สามที เนี่ย ไม่เกินไม่เกินสามทีเลยมอดเลยนะครับ ผมโดนมาแล้ว เอ๊ะ ผ่าตัดลิสิลนสวานคุยคุยอยู่ดีๆนี่ครับ หลับไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ คุยกับ พยาบาลไง ดีนะ ลูกสาวแม่ยายผมก็เป็นพยาบาล ก็เลยเป็นคนทำเรื่องของยาสลบคุยคุยดีๆเราก็ไม่รู้เขาเอาแล้วซ่อนไป ที่ไหนได้ ก็มาเล่าให้ฟัง จึงรู้นะครับความว่างเกิดจากความไม่ว่าง หรือเปล่าครับ โอ้โห แล้วลุงอยู่ต่อบ้าง